Apple เปิดตัว iOS 14 รุ่นใหม่ออกมาแล้วนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันว่า ในเวอร์ชันนี้มีฟีเจอร์อะไรเด็ดๆ ที่เปลี่ยนแปลงกันบ้าง พร้อมแล้วไปชมกันนะครับ ในงาน WWDC ปี 2020 ครั้งนี้นะครับ Apple ได้เปิดตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่หลายๆ อย่างนะครับ เดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาสรุป ในส่วนของ iOS 14 ให้ได้ชมกันก่อน ว่ามีฟีเจอร์อะไรที่โดดเด่นกันบ้างนะครับจุดแรกแอป Library เป็นฟีเจอร์สำหรับการจัดกลุ่ม ของแอปพลิเคชันในลักษณะเดียวเอาไว้ด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่นแอปช้อปปิ้งที่เราดาวน์โหลดมาอย่างเช่น s h อ p e e Lazada อะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการช้อปปิ้งสมมุติเราดาวน์โหลดมาเป็น 10บ0แอปพลิเคชัน เดิมทีมันจะแยกกันอยู่ใช่ไหมครับ แต่ว่าในฟีเจอร์ของแอป Library ตรงนี้เราสามารถที่จะจัดกลุ่มของพวกแอปที่มีลักษณะเดียวกันเหล่านั้น เข้าไว้ด้วยกันได้นะครับสามารถที่จะจัดการหน้าแอปได้สะดวกมากยิ่งขึ้นใน1แอป Library นั้นสามารถจะจัดเก็บแอปพลิเคชันต่างๆ ได้จำนวนมากและ สามารถที่จะแสดงแอปพลิเคชัน หรือว่าเรียกใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานบ่อยๆ ขึ้นมาแสดงที่ด้านบนได้ด้วยนะครับต่อมาครับเรื่องที่2ครับในส่วนของวิดเจ็ตตัวนี้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นมาสมัยก่อนครับใน iOS 13 ณปัจจุบันนะครับ ในวิดเจ็ตนั้นเราจะสามารถใช้งานวิดเจ็ตได้ ในหน้าของส่วนของวิดเจ็ตเท่านั้น แต่ว่าใน iOS 14นะครับเราสามารถที่จะนำวิดเจ็ตจากหน้าวิดเจ็ตมาสู่หน้าโฮมสกรีนได้ ในวิเจตต่างๆนะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งขนาดของวิเจตได้ มันจะมีวิเจตขนาดเล็กกลางใหญ่ประมาณนี้นะครับคือพูดง่ายๆว่าเลือกเป็นไซส์ได้ เรียงตำแหน่งเหมือนว่าเราเอามาจัดแทนที่ไอคอนต่างๆ ได้นะครับมันจะมีความคล้ายคลึงกับ iPad OS 13 ณ ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถทำ Smart Stack ได้ หมายถึงการนำหลายๆวิเจตนะครับมารวมกัน แล้วก็ นำ Smart Stack ตรงนี้มาไว้ที่หน้า Home Screen แล้วเราสามารถที่จะสไลด์นะครับเพื่อปัดดูวิดเจ็ตต่างๆ ได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องนำวิดเจ็ตหลายๆ ตัวมาไว้ในหน้า Home เรานำ Smart Stack มาไว้แทน แล้วก็ที่เหลือคือจำนวนวิดเจ็ตมันก็จะ รวม ๆ กันอยู่ในนั้นนะครับฟีเจอร์ที่ 3ครับคือในเรื่องของรองรับโหมด Picture in Picture ในที่นี้หมายความว่าถ้าสมมุติว่าเราทำการดูข้อมูลเนื้อหาอย่างเช่นวิดีโอจากทาง Apple TV Plus แล้วเราอยากจะทำการใช้งานแอปพลิเคชันอื่น เราสามารถทำ Picture in Picture ได้นะครับ ในจุดที่ 4 เป็นการการปรับปรุงของ Siri Siri ใน iOS 14มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ อย่างแรกครับที่เห็นได้ชัดก็คือ การเรียกใช้งาน Siri เดิมทีเวลาที่เรากดปุ่มด้านข้างเพื่อเรียก Siri ใช่ไหมครับเราจะถูกนำไปยังหน้าต่างสีดำๆ แล้วก็จะเป็นไอคอนของ Siri โผล่ขึ้นมาใช่ไหม แต่ว่าใน iOS 14ครับตอนที่เราจะเรียกใช้งาน Siri เรากดปุ่มด้านข้างเสร็จปุ๊บ ไอคอนของ Siri จะโผล่ขึ้นมาเลย โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องสลับไปที่หน้าต่างดำๆ อีกแล้วนะครับ นอกจากนี้การตอบกลับมาของทาง Siri ครับ เดิมทีตอบกับบนในหน้าดำๆ ใช่ปะ แต่ว่าในรอบนี้เช่นกันครับ จะตอบกลับมาในลักษณะเป็นแบนเนอร์แทน ฟีเจอร์ของ Siri นั้นสามารถที่จะให้ Siri ส่งข้อความเสียงได้ สามารถใช้งานกับระบบ Dictation โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับ ฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 14จะช่วยให้คำสั่งต่างๆ นั้น ที่ถูกใช้บ่อยๆ นะครับ ถูกเก็บไว้บนโลเคอลหรือว่าบนเครื่องของ iPhone ณ ตอนนั้นได้เลยนะครับ นอกจากนี้ครับ ฟังก์ชันการแปลภาษาได้ด้วยนะครับ คือสามารถกดแปลภาษาโดยที่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเช่นกันนะครับสำหรับภาษาที่รองรับก็จะมีภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี ภาษาอาหรับ ภาษาโปรตุเกส แล้วก็ภาษารัสเซียนะครับ ต่อมาในจุดที่ 5 ครับที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือในเรื่องของแอปพลิเคชัน Message สามารถปรับแต่งอนิโมจิได้มากขึ้น ปรับปรุงการสนทนาแบบกลุ่มได้ง่ายขึ้น สามารถปักหมุดหรือว่าทำการพินข้อความแชทนั้นได้นะครับ ผมสามารถเมนชั่นถึงคนในกลุ่มได้เวลาที่เราสนทนากันเป็นกลุ่มนะฮะนอกจากนี้สามารถเปลี่ยนรูปการสนทนาประจำกลุ่มได้ด้วยนะครับ นอกจากนี้ก็ยังมีการเพิ่มมิโมจิใหม่เข้ามาด้วยนะครับอีกประมาณ 3 ตัวนะฮะจุดที่ 6 นั่นก็คือเรื่องของแมปหรือว่าแผนที่ของ Apple Map ในแผนที่ของ Apple Map มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ เพิ่มความแม่นยำในการนำทางได้ดีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้สามารถค้นหาเส้นทางการเดินทางที่ดีที่สุด รองรับการค้นหาเส้นทางของจักรยานได้ด้วยนะครับ สมมุติว่าใครต้องการที่จะปั่นจักรยาน ในแอปพลิเคชัน Apple Map ตัวนี้นะครับ จะแนะนำเส้นทางในการปั่นจักรยานให้ด้วย เพิ่มโหมดของ EV routing หรือว่าเส้นทางสำหรับการเดินรถรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้า ที่จะบอกทั้งในเรื่องของทราฟฟิกหรือว่าความหนาแน่นของการจราจร พร้อมทั้งจุดตำแหน่งการชาร์จต่าง ๆ ก็จะช่วยให้ผู้ที่ใช้รถ EV นะครับ สามารถที่จะเห็นข้อมูลต่าง ๆ ในการเดินทางได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับเรื่องที่7นะครับ เป็นเรื่องของ CarPlay สามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังหรือว่า wallpaper ให้กับ CarPlay ได้แล้วนะครับ นอกจากนี้ครับยังมีฟีเจอร์ Car Key ซึ่งเราจะสามารถใช้งาน iPhone เป็นกุญแจแทนกุญแจรถยนต์ได้นะครับลักษณะการทำงานคือเราสามารถที่จะใช้ iPhone แทนกุญแจเลยกุญแจของรถตัวนี้ เราสามารถที่จะทิ้งไว้ที่บ้าน และใช้ iPhone ในการเป็นกุญแจเหล่านั้นแทน ลักษณะการเชื่อมต่อจะใช้เทคโนโลยีของ NFC นะครับเราสามารถที่จะแชร์กุญแจตัวนี้นะครับให้กับเพื่อนๆ ได้ผ่านแอปพลิเคชันนะครับ ต่อมาครับมีการเพิ่มแอปคลิปที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเว็บต่างๆนะครับแล้วก็การแตะ NFC QR code ที่สามารถทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลคร่าว ๆ หลักๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงใน iOS 14 นะครับซึ่ง iOS 14 นั้นปล่อยให้นักพัฒนาได้ลองอัปเดตกันในวันนี้เช่นกันนะครับก็คือ 22 มิถุนายน Public Beta นั้นจะเป็นในช่วงของเดือนกรกฎาคม และจะปล่อยเวอร์ชันเต็มให้ได้ใช้กันในช่วงเดือนกันยายนของปี 2020 นี้นะครับส่วนอุปกรณ์ที่รองรับ iOS 14 นะครับก็จะประกอบไปด้วย iPhone 6s iPhone 6s Plus แล้วก็ iPhone SE นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวก iPhone 7 ทุกรุ่น iPhone 8 ทุกรุ่น iPhone 10 ทุกรุ่น แล้วก็ iPhone 11 ทุกรุ่นนะครับรวมถึง iPhone SE รุ่นที่ 2 ด้วย ส่วนฝั่ง iPod นะครับก็รองรับบน iPod Touch รุ่นที่7นะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีรายละเอียดเพิ่มเติม แล้วก็มี Developer Beta ให้ได้ลองทดสอบนะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะทำการติดตั้ง และจะนำ iOS 14 มาพรีวิวให้ได้ชมกันเร็วๆ นี้นะครับอย่าลืมครับกดติดตามที่ช่อง i m o d Official ของพวกเราเอาไว้ รับรองว่าไม่พลาดข่าวสารอัปเดตต่างๆ อย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ผมต้อง i m o d ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ Let's go